อีกอืเคไม่ลงแถวสองนะเพื่อนนะโอ้ยเอาอีกครั้งเดียวเพื่อน แม่ถึงจะน่าเสียดายนะแต่ไม่เป็นไรบวกมาสองหมื่นแล้วเพื่อนสบายใจละโอ้คอมโบสามสิบสี่คอมโบสามสิบเจ็ดอืมอืมฉับนี้บวกมาแล้วแต่สองหมื่นสอง อนคำให้คำเตือน รายการนี้เหมาะสำหรับคนอายุ 18 ปีขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำต่ำกว่า18 ปี ก็ควรได้รับคำแนะนำนะเว้ยเฮ้ยอาละครับผมก็กราบสวัสดีสวีดะอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็พบกับผมอีกครั้งนะครับกับไอหำแลนะเพื่อนๆนะวันนี้ก็มากับทุน450 นะครับเพื่อนๆก็ตามปกนะครับผมจะพาเพื่อนมาเล่นเกมนี้ครับกับมาจองเวนะเพื่อนๆนะกับทุนเท่าไหร่นะ450 นะเพื่อนๆนะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะอยู่หรือจะไปนะกับทุน 450นะเพื่อนนะอ่ามาจองมาจองไอ้ไม่ใช่มาจองกิเลนดิเออเกมกิเลนเพื่อนไม่โอ้ยชื่อเกมผิดเฉยเลยบวกอัพกิเลนนะเพื่อนนะอ่าไปกันครับผม ผมก็ไม่ จะไม่แนะนำพวกอัตราการจ่ายต่างๆ แล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนก็เข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้นะครับ ผมแม่เมื่อกี้พูดเกม ชื่อเกมผิดถึงกับเพี้ยนไปเลยนะ เสียงก็อาจจะเป็นเปลี่ยนเป็นเพี้ยนกันหน่อยนะเพื่อนนะ เสียงก็พอดีผมช่วงี้ที่เจ็บคอนิดนึงนะครับผมอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อนๆก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมมากับตุน450เพื่อนเปิดไปเลยเปิดละ 40 นี่แหละปะ10 เปิดแรกมาดูกันเพื่อนมารุ้นกันว่าจะอยู่หรือจะไปนะครับผมมาเปิดแรกว่าไงเปิด 2 ว่าไงเงียบกริบ เอามามาพอได้อยู่ พอได้อยู่ มา เออออกมาชุดใหญ่ๆนั่นแหละมาอีกชุดใหญ่ๆ เออได้ตัววายไปอีกยาวๆขออีกขออีกอตอนบวกมาเท่าไหร่พันห้าเพื่อนๆเอาเอาได้อยู่ได้อยู่อืมมาแม่สองกับอุ้ยตัววายช่วยชีวิตคิวเต็มช่องไปเพื่อนๆโอ้โหดูช็อตนี้มาอีกออหือนั่นแหละต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้สิบมาเออเด็ดตัววายมาสองแถวอีกเพื่อนอืมสแกตเตอร์มาแล้วโอ้โหเพื่อนดูตัววายสามแถวหกตัวสามแถวสแกตเตอร์มาแล้วสองอือ อื้อหือเพื่อนช็อตนี้แหมเอาเรื่องเลยนะโอ้โหสุดยอดเสียดายสแกตเตอร์ไม่ลงมาสักสี่ตัวนั่นเพื่อนนะสี่พันเอ็ดครับผมโอ้โหบวกมาเราห้าพันดูวผมไปกันต่อไปกันต่ออ้าวออโต้หมดผมเพื่อนเบ็ดเลยบวกมาละห้าพันเพิ่มเบ็ดไปเลยแปดสิบนะครับผมไปออโต้ไปสามสิบครั้งเพื่อน ไปกันยาวๆครับ ไปกันยาวๆอย่างนี้ได้ทั้งวันอย่างนี้บวกมาอย่างนี้ได้ทั้งวันนะ ว่ายังไงเงียบอย่างเงียบสิอุ้ยเสียดายกบทองจังเลย มาอีกหน่อย มาอีกหน่อยเออถุงเงินไม่ลงนะถุงเหรียญไม่ลงอันที่สามเมื่อกี้เอาได้แจ็คมาไอ้ได้เจมาแจ็คคนเล่นไพ่เลยเนี่ยถุงเงินไม่มาอีกแล้วเอแถวสามไม่ลงเอแถวแรกไม่มาโอ้โหไม่เข้าเลยเพื่อนเอ้ย มาสักหน่อยมาสักหน่อยอีกสักชุดเป็นไรไปแล้วไม่ลงเลยมันโอ้นี่มันต้องมาอย่างนี้มันต้องมาอย่างนี้มาอีกสิบมาเออได้ตัววายมาครับผมเออมันต้องอย่างนี้เน็ตหลุดโอ้โหอะไรครับเนี่ยอย่าบอกนะ หลุดไปเลยเออยังได้ไปต่อเรื่องแหมตกใจหมดนะ แม่จะจูเน็ตหลุดเฉยๆเลยนะ่านะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามันเริ่มใหม่แล้วเพื่อนนะ ปล่อยออโต้ไป 30 ใช่ไหมเมื่อกี้ เอาสัก 10 ครั้งพอแล้วกันเพื่อนมันเป็นสูตรนะมันเป็นสูตรนะนะพอปล่อยออโต้ไป 30 แล้วต้องสลับกับ10เอามามาเอามา อีกคือสแคตเตอร์มาละสอง ไม่ยังได้ไปต่อเงิ่อนเออสกัตเตอร์มาอีกสองโอ้โหเข้าฟีสปินไปดีครับผม อืมเอาเรื่องเอาเรื่อง มาเท่าไร เท่าไรเออสวยสวยอย่างเงี้ยสวยพี่สวยเก้าเก้าฟีสปินนะเก้าครั้งนั้นมากับคูณสามมาเริ่มกันเลยครับผม ได้ฟีสปินขึ้นมาหนึ่งโอ้โห มาเคหนึ่งชุดละ สิบกระเจมาอีกเออแถวสามขอสิบได้หรือเปล่า แถวสามขอสิบเออมามาคูณไปเออยาวๆคูณไปยาวๆคิวมาเออเอด้วยมันอ่ะเอาดิอือหือมาอีกโอ้โหตัววายช่วยชีวิตหรือเปล่าเออเดี๋ยวว่าจะไม่มีตัวมาเชื่อมแล้วนะมาอีกครับผมเออได้สปินมาอีกหนึ่งครับผมเอาสิเอาสิเออช็อตนี้บวกไปเท่าไหร่ครับอุ้ยหมื่นเก้าเพื่อน เต็มคาราเบลเลยนะไล่ฟีสปินมาอีกหนึ่งนะโอ้โหไปกันยาวๆอย่างนี้ได้กันยาวๆเลยครับผมมาอีกชุดเคมาอีกเออปูนยี่สิบองไปแล้วโอ้โหคอมโบอย่างดุมาอีกพันสองครับผมวันนี้บวกมาสองหมื่นเลยฟีสปินคืนมาอีกหนึ่งนั่นเวลาโอ้โหหยิบสบายใจเลยอย่างนี้เจมาหนึ่งชุดสิบมาด้วยนะเคมาอืมเคแถวสามไม่ลงนะโอ้โหถ้าเคแถวสามลงเกือบเต็มแถวนะ ่าสิบโอ้ยสิบแถวสามไม่ลงอืมเอาเอาอย่าบอกว่าเงียบเลยอย่าบอกว่าให้แค่คอมโบยี่แปดนะไม่เอานะมาอีก มาอีกอย่าบอกว่าหายจะอื้อนี่มาต้องมาอย่างนี้ขอเจแถวสอง เจมาเจไม่อืเจไม่ลงแถวสองนะเพื่อนนะแมขออีกสิบมาเออหนึ่งชุดไป มาอีก อืมเคไม่ลงแถวสองนะเพื่อนนะโอ้ยเอาอีกครั้งเดียวเพื่อนแม่ถึงจะน่าเสียดายนะแต่ไม่เป็นไรบวกมาสองหมื่นแล้วเพื่อนสบายใจละโอ้คอมโบสามสิบสี่คอมโบสามสิบเจ็ดอืมอืมครับนี้บวกมาแล้วแต่ก็สองหมื่นสองเพื่อนเออรางวัลก้อนโตแต่ซูเปอร์เมการับไปเลยครับผม ไปเลยบอกโต้อีกแปดครั้ง ผมก็จะพอเลยนะเพื่อนนะผมตั้งยอดไปสองหมื่นเนี่ยพอละวันละสองหมื่นสองหมื่นสบายใจแล้ว าอีกสักหน่อยสิแจกอีกสักหน่อยสิไม่ลงเลยเพื่อน ไม่เข้าเลยนะเสียดายถุงเงินเอา้า หมดออโต้ไปแล้วผมพอแล้วลีหน้าเพื่อนนะถอนกันเลยครับผมสองหมื่นเจ็ดเพื่อนเพนเอ้ยเต็มคาราเบลนะ ถอนไปเลยครับสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะสิบร้อยพันหมื่นนะครับสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยถอนไปเลยนะครับเพื่อนเพืนอ่า เสร็จเรียบร้อยนะครับ อ่า แล้วครับผมก็ไม่ได้นำไหเพื่อนคนไหนมาเล่นตามนะครับ ผมก็เล่นเพื่อความบันเทิงเพื่อความตื่นเต้นนะเนาะส่วนเพื่อนคนไหน อยากจะเป็นกำลังใจให้นะครับ แค่กดไลค์กด subscribe ก็พอนะครับผม และกดติดตามมาให้ด้วยนะครับ อ่าทีนี้ก็เป็นกำลังใจให้ผมได้แล้วนะครับยังไงก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย